ลิปนี้นะครับของบทที่ 4 นะครับ ก็คือคลิปที่เกี่ยวกับการแก้ปัญหานะครับ การสอนเรียนรู้เกี่ยวกับแก้ปัญหาการเกิดปัญหาข้อขัดข้องของคอมพิวเตอร์ที่เกิดจากตัวผู้ใช้งานนะครับ ซึ่งปัญหาสำคัญมากนะครับ ผู้ใช้งานเนี่ยถ้าผู้ใช้งานไม่มีความรู้ความสามารถที่พอที่จะสั่งการให้คอมพิวเตอร์ทำงานแล้วเนี่ย คอมพิวเตอร์ก็จะทำงานให้เราไม่ถูกต้องนะครับ นั้นผู้ใช้เนี่ยสำคัญมากนะครับ อาจจะเป็นในส่วนของการคีย์คำสั่งที่ผิดผิดผิดเข้าไป หรือในส่วนของการที่เอาข้อมูลออกมาจากระบบที่ไม่ได้รับอนุญาตนั้นก็เกี่ยวกับปัญหาของผู้ใช้งานเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นวิธีการแก้ปัญหาและการสำรวจว่าปัญหามันเกิดจากผู้ใช้งานจริงหรือไม่นะครับ ก็อยู่ในคลิปวิดีโอที่จะได้เรียนถัดไปนี้นะครับ โปรดติดตามนะครับ ครับสวัสดีครับ ในคลิปวิดีโอนี้นะครับ เราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของการแก้ปัญหาข้อขัดข้องที่เกิดจากตัวผู้ใช้นะครับ แล้วก็วิธีการแก้ปัญหานะครับ ตัวผู้ใช้เองนะครับ ซึ่งผู้ใช้เองเนี่ยสำคัญมากนะครับ เพราะว่าเเราจะทำอะไรให้คอมพิวเตอร์ทำงาน เราจะป้อนข้อมูลให้คอมพิวเตอร์ทำงานเนี่ยเราต้องใส่ข้อมูลที่ถูกต้องเข้าไปนะครับ แล้วคอมพิวเตอร์มันก็จะประมวลผลหรือทำงานตามที่เราหรือผู้ใช้ต้องการ แล้วก็ ได้ผลลัพธ์ออกมาเนี่ย ที่ถูกต้องนะครับ แต่ถ้าผู้ใช้เนี่ย ใส่ข้อมูลผิดนะครับ คอมพิวเตอร์ก็จะทำงานกับข้อมูลที่ผิดผิดนะครับ แล้วก็เอาพุทหรือว่าส่งกลับข้อมูลมาให้ผู้ใช้เนี่ยเป็นข้อมูลที่ผิดเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นในคลิปวิดีโอนี้ก็จะมาเรียนรู้ในเรื่องของการแก้ปัญหาข้อขัดข้องที่เกิดจากตัวผู้ใช้นะครับ ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยตัวผู้ใช้เนี่ยจะมีด้วยกัน 2 ประเด็นนะครับ คือปัญหาข้อขัดข้องจากตัวผู้ใช้นะครับ เรื่องของการ ผู้ใช้ใช้ซอฟต์แวร์ไม่เป็นนะครับหรือเข้าไปเซตค่าไม่ถูกต้อง หรือเข้าไปตั้งค่าอะไรต่างๆไม่ถูกต้อง นั่นก็เกิดจากตัวผู้ใช้นะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือผู้ใช้ใช้ตัวอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ไม่ถูกต้องไม่เป็นนะครับ เนื่องจากว่าเอาอุปกรณ์มาแล้วเนี่ยไม่ศึกษาคู่มือการใช้งานนะครับ แล้วก็ทำการใช้โดยที่ไม่ดูคู่มือนะครับทำให้การใช้งานเนี่ยไม่ถูกต้องนะครับงั้นลงมาดูนะครับ กรณีที่ผู้ใช้ทำการกำหนดค่าหรือทำการเซตค่าหรือโดยไม่ตั้งใจหรือตั้งใจก็แล้วแต่นะครับ ซึ่งทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยมีปัญหา มีข้อขัดข้องใช้งานไม่ได้นะครับ ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นผู้ที่ชอบลองของ ใช่ไหมฮะออย่างเช่นเข้าไปแก้นะครับ ในตรงส่วนที่เราเรียกว่า register นะครับ หรือ registry ของเครื่องนะครับ ส่วนมากก็จะมีวิธีการเข้าไปดูนะครับ เช่น คลิกขวาที่ตัวเครื่องหมาย Windows นะครับ แล้วก็เลือกที่ Run นะครับ แล้วก็พิมพ์เข้าไปคำว่า reg นะครับ edit r e g e d i t edit นะครับ ตรงนี้ผม ทำให้เห็นว่าวิธีการเข้าไปแก้ไขตัว registry นะครับเข้าไปยังไงนะครับ แต่ถ้าผู้เรียนไม่มีความรู้ความชำนาญพอก็อย่าไปเข้าไปนะครับ ตรงนี้ผมให้สาธิตได้ดูว่าเวลาคนที่จะเข้าไปแก้ registry ของเครื่องเนี่ยเข้าไปยังไงนะครับ แล้วก็หน้าตาของตัว Windows ของหน้าต่างของตัว registry เนี่ยจะเป็นยังไงนะครับ ตรงนี้จะมีข้อมูลเกี่ยวกับ registry ของตัว Windows เนี่ย ก็คือไฟล์ที่ใช้ในการ ทำงานของตัว Windows เนี่ย ค่อนข้างเยอะนะครับ ซึ่งถ้าไม่มีความชำนาญเราอย่าไปแก้ไขนะครับ ตรงส่วนนี้ก็จะมีแยกนะครับ ตรงส่วนนี้จะมีแยกในส่วนของ Registry ของผู้ใช้ Registry ของเครื่องนะครับ ส่วนของ User ที่กำหนดให้ใช้สิทธิ์ต่างๆตรงนี้นะครับเราอย่าไปแก้ไขอะไรมันนะครับ ถ้าเราไม่มีความรู้ความสามารถนะครับ และนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับของตัวปัญหาของผู้ใช้ที่เข้าไปแก้ไขไม่ถูกต้อง นะครับ ตรงนี้ผมจะปิดไปนะครับ แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการเข้าไปตั้งค่าตัวซอฟต์แวร์นะครับที่เราจะใช้งานเนี่ยไม่ถูกต้องยกตัวอย่าง เช่นอ่ะผมยกตัวอย่างโปรแกรม Microsoft Word นะครับสักหนึ่งตัวนะครับโปรแกรม Microsoft Microsoft Word เนี่ยเราสามารถตั้งค่าการใช้งานของเขาได้นะครับ เนื่องจากว่าถ้าเราอยากให้เขาทำงานตามความต้องการของเราที่ถูกต้องแล้วนะครับ วิธีการเซตค่ามันก็คือไปเมนูไฟล์นะครับ ก็เลือกที่ออปชันนะครับตรงนี้นะครับ ซึ่งส่วนของออปชันตรงนี้เนี่ย ถ้าผู้ไม่มีความรู้ความชำนาญเข้ามาเซตอัพนะครับ หลายๆส่วนในเมนูย่อยเช่น Generation Display Proofing นะครับ หรือเซฟพวกนี้ถ้าเราไม่มีความรู้ในการแก้ไขนะครับ ก็ลองเซตค่าที่ผิดๆไปนะครับ การทำงานของตัว รแกรม Microsoft Word ก็จะผิดเพี้ยนไปด้วย และอีกส่วนหนึ่งที่ผมเคยเเกริ่นมาก่อนหน้านี้ก็คือส่วนของการใช้งานตัวฮาร์ดแวร์นะครับ ตัวฮาร์ดแวร์ก็คือตัวที่เป็นอุปกรณ์ที่เรามาประกอบขึ้นมาเป็นตัวคอมพิวเตอร์ หากเราไม่ตรวจดูว่าอุปกรณ์ชิ้นนี้ใช้งานยังไงนะครับ เราก็ใช้งานโดยที่ไม่รู้มาก่อนนะครับ หรือใช้งานโดยที่ไม่ถูกวิธีนะครับ ติดตั้งลงไปในเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วเนี่ย ยัง ใช้งานไม่ได้หรือใช้งานแล้วไม่เต็มประสิทธิภาพ อันนี้ก็เกิดจากผู้ใช้งานนะครับ ดังนั้นในคลิปวิดีโอนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับ ในการที่จะให้ผู้ใช้ตระหนักถึงกระบวนการการใช้งานนะครับของเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งอย่าให้เกิดข้อขัดข้องหรือปัญหาข้อขัดข้องที่เกิดจากผู้ใช้งานเองนะครับ ดังนั้นในคลิปวิดีโอนี้ผมก็หวังว่าผู้เรียนทุกท่านถ้า ไม่แน่ใจหรือไม่มีความชำนาญ ก็อย่าเข้าไปเซตอัพหรือตั้งค่าอะไรที่แปลกๆนะครับ ในตัวโปรแกรมซึ่งก็จะทำให้โปรแกรมเนี่ยใช้งานผิดปกติได้นะครับ ครับในคลิปวิดีโอนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับ แล้วก็ในคลิปวิดีโอหน้าก็เป็นในเรื่องของการบำรุงรักษาตัวเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับและอุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับ ก็โปรดติดตามในคลิปวิดีโอถัดไปนะครับ สวัสดีครับ ครับ ในคลิปวิดีโอนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการเรียนรู้การแก้ปัญหาการคอมพิวเตอร์ที่เกิดจากผู้ใช้งานนะครับ ซึ่งผู้ใช้งานส่วนใหญ่นะครับ ถ้าไม่มีความรู้แล้วเนี่ยจะทำให้ตัวคอมพิวเตอร์เนี่ยมีปัญหานะครับ ซึ่งคลิปวิดีโอนี้ก็จะสอนการแก้ปัญหาตรงนี้เป็นที่ให้ผู้ใช้หรือผู้เรียนเนี่ยได้นำไปประยุกต์ใช้หรือให้คิดก่อนนะครับ ว่าตัวเองเป็นผู้ใช้เนี่ย ก่อนที่จะทำอะไรกับตัวคอมพิวเตอร์ลงไปเนี่ย ก็ให้คิดว่าเราป้อนอะไรลงไปในตัวคอมพิวเตอร์นะครับ เหมือนที่เขาพูดกันว่าตัวคอมพิวเตอร์เนี่ย ถ้าเป็นเขาเรียกว่าตัวข้อความที่พูดว่า garbage in garbage out ก็คือเราใส่ขยะเข้าไปในคอมพิวเตอร์นะครับ คอมพิวเตอร์ก็จะเอาขยะออกมาให้กับผู้ใช้นะครับ นั้นผู้ใช้ทุกคนนะครับหรือผู้เรียนทุกคนควรตระหนักในสิ่งนี้ด้วยนะครับ และในบทถัดไปนะครับเป็นบทที่ 5 ในเรื่องของออการซ่อมบำรุงรักษานะครับ คอมพิวเตอร์ให้ให้ใช้งานอยู่ต่อไปนานๆ กับเรานะครับ ซึ่งจะมีกระบวนการหรือวิธีการอย่างไรนะครับ มีเรื่องราวในการที่จะดูแลรักษาทำความสะอาดอะไรต่าง ๆนะครับมันอยู่ในบทที่5ดังนั้นผู้เรียนทุกคนขอให้ติดตามในบทที่ 5 นะครับโปรดติดตามนะครับ